เสียงประกอบส่งภาพ สะท้อนบุคลิก เสียงประกอบจะช่วยสะท้อนบุคลิกของงานเราได้ หากเป็นงานที่เราต้องการให้บุคลิกของงานสะท้อนออกมาแบบสนุกสนุกใสใสก็ควรต้องใช้เสียงประกอบแบบตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ ปี 2501 วิทยุจุฬาถือกำเนิดจากการเป็นสถานีทดลอง ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ กิจการภายในมหาวิทยาลัย และก่อตั้งยังเป็นทางการในปี 2508 เพื่อรับใช้สังคมภายนอกมากขึ้น เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2535 วิทยุจุฬาแสดงบทบาทสื่อมวลชน ที่กล้าชี้นำความถูกต้องทำให้มีผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลให้เป็น สื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ ภายใต้สโลแกนคลื่นความรู้สู่ประชาชน กระจายเสียงผ่าน FM 101.5เมกะเฮิรต์ทุกวัน ตั้งแต่ 6นาฬิกาถึง 24นาฬิกา ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคกลาง 16 จังหวัด แต่ในช่วงเวลา 12นาฬิกาถึง 13นาฬิกา จะครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 54 จังหวัด ผ่านเครือข่ายพันธมิตร สถานีวิทยุสถาบันการศึกษา8สถานี ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ทั้งรายการของวิทยุจุฬาจัดอยู่ในประเภทสถานีวิทยุเพื่อบริการสาธารณะ รายการส่วนใหญ่ร้อยละ68 จึงเป็นสาระความรู้ เป็นรายการสาระบันเทิงร้อยละ9รายการข่าวร้อยละ9และรายการเพลงร้อยละ14 รายการส่วนใหญ่ผลิตโดยบุคลากรของสถานีร้อยละ50คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ43 และบุคคลภายนอกร้อยละ7 เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันกับช่วงฝากวันละข่าว ประเด็นในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเมื่อลูกมีอาการชักจากไข้สูงค่ะ ซึ่งการดูแลเสริมสร้างสุขภาพนะคะโดยใช้น้ำบำบัด นวดร่างกายเป็นหลักนะคะที่น้อง ๆ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผ่านช่องทางของเราด้วยนะครับ การสแกนใบหน้าในร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีการใช้จริงในปัจจุบันค่ะวิทยุจุฬาได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายองค์กร รางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัล The Best University in Broadcasting จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมอบให้โดยกระทรวง ICT ในปีพุทธศักราช 2547 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลด้านวิทยุกระจายเสียง จากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัด และหน่วยงานอื่นตลอดมา และยังเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชัน 2008 จาก DVQI เสียงที่ได้ยินคือเสียงของครูอุ๋มสังเกตว่านอกจากมีดนตรีที่สดใสมารองรับแล้ว เวลามีการเคลื่อนไหวในฉากก็จะมีเสียงประกอบ ที่แสดงถึงบุคลิกที่สดใสของงานด้วย และแน่นอนว่า การไม่ใส่เสียงประกอบให้สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏ จะทำให้ผู้ชมไม่อินไปกับสื่อ เรียกง่าย ๆว่าไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับสื่อ สรุป เสียงประกอบทำให้เกิดความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมกัน หรือภาษาวัยรุ่นเรียกว่า อินนั่นแหละค่ะ การสร้างเสียงประกอบปัจจุบัน ไม่ต้องสร้างเสียงประกอบแล้ว ทุกคนสามารถหยิบเสียงประกอบมาใช้ โดยค้นหาที่ YouTube และพิมพ์ว่า Sound Effect Free ก็จะพบแหล่งรวมเสียงเป็นจำนวนมาก